วันนี้เราจะมานำเสนอเกมเร่าเรือนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะแตกดีขนาดไหนนะครับผม ไปกันเลยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับ โอเค มา เกมนี้ผมชื่อเกมว่าไทริเวอร์นะครับผม เกมเรือ เกมนี้อยู่ในค่ายพีจีนะครับผม มาดูกันว่า 700 ไทยนี้จะทำได้เท่าไหร่นะผม จะทำเงินได้เท่าไหร่นะผมไปดูเลย มาผมเริ่มต้นการซื้อฟีเจอร์กันก่อนเลยนะ ผมมาเลยเริ่มต้นที่12 รอบไปสาดให้หมดหน้าตักครับผมสาดให้หมดหน้าตักมาดูครับผมโอ้โหสองรอบผ่านไปไม่มาสามรอบผ่านไปแล้วท่านผู้ชม เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวเรียบร้อย เรียบร้อยนั่นแหละวายเชื่อมแค่นี้สวยงามเออมามาม่วงมาโอ้โห ยังไม่มาครับผม าเออมาแล้วจ้า โหวางอยู่ไกลเกิน เออ เจมาโอ้โหไกลเกินเอื้องครับผมาม้นี้ไกลเกินเอื้องนะเพื่อนไกลเกิน เออผักกัด ดองเม็ดนี้โอ้โหวางอยู่ไกลแล้วเจมาสวยเปลี่ยนเจเป็นลายนั่นแหละงามเลยมงเม็ดนี้ แตกแน่นอนครับผมวายเชื่อมชมพู่มาเออโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบสองต่อไปเอกโอ้ทำไม ยังไงมะม่วงมามะม่วงมะม่วงมะม่วงอะเหลืองเหลืองอะเออเปลี่ยนมะม่วงเป็นวายโอ้โหยังไม่เข้าครับผมเม็ดนี้เจไหลต่อไปเรื่อยๆเข้าไปสามพันสามแล้วยัดเข้มายังไงพี่น้อง โอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวหือรางวัลก้อนโตไปเลยผมระดับซุปเปอร์เมกะไปเลยนะผม ต้องตามนะ ต้องตามแล้ว ต้องตามแล้วผมติดตามได้ที่ด้านล่างนี้เลย ติดตามที่ด้านล่างนี้คลิกเข้าไปเลย อยู่ด้านล่างคลิปนี้ครับผมปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะครับผมเพียงแค่คูณ13เท่านั้นนะตอนนี้โอ้โหเวลาที่เล่นนะผมก็อยู่ในช่วง6โมงถึง2ทุ่มครึ่งลองเขาเล่นกันดูนะครับผมพี่น้องแตกดีจริงไม่เชื่อลองดูครับผมเพราะก็หม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมที่นี่แตกจริงไม่ได้หลอกลวงครับผม ไม่แตกก็ไม่รู้แล้วนะผมเล่นยังไงไม่แตกแต่ผมเล่นแตกนะฮะคลิกได้เลยด้านล่างคลิปนี้ผมตามเลยไปไปไปไปเจอกันคลิปหน้านีแบละกอัมครับ